กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้เพื่อเรามาอยู่กันในเกม w i b o n t y Shadow หรือว่าเกม Cowboy ของทางค่าย PG กันนั่นเองนะครับผมมาจัดกันสักหน่อยดีกว่า วันนี้ต้องคูณพันต้องมาแล้วมันไปลุยกันเลยครับผมไม่รอชา let's go วันนี้พกทุนมา 5,125 บาทเลยนะมานำมา จัดกันเลยไม่รอช้าไม่รีรอเบ็ดสิบกันไปก่อนแล้วกันเบาๆเพื่อนวันนี้คูณพันต้องมาแล้วคูณพันต้องมาแล้วจริง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 จัดมาจัดมาขอจำแจมเริ่มมันก็เข้าฟรีเลย แต่ยังไม่แตกเลยฮัลโหลเฮ้ยเออเอาเอาหน่อยเอาหน่อยแล้วเอมาอย่างนี้แล้ววายเข้าวายเข้าช่อง 3 อย่างนี้ก็แจมแหลมแมวไปดิครับแจมแหลมแมวไปดิโอ้โหมาถึงก็แตกดิบแตกดีเลยว่ะมาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตเลยครับผมเพื่อนเต็มกราฟไปเลยน้ำดอกเมื่อกี้ซูเปอร์ไม่กลับไป3,000บาทพวกนั้นผมเอาเรื่องว่ะ ถือว่ามาดีทรงมาดีจัดจัดผมบอกเลยว่าทรงมาดีจัดจัด ถ้าคูณพันแตกมันจะขนาดไหนวะหน้าเมื่อกี้คูณ 30กว่าอีกนะเพื่อนมาคูณ16คูณ16ไหลไหลไหลไปแล้วไปไงต่อคูณ32คูณ32แตกซะด้วยมาดิมาดิครับมาดิครับ ได้อยู่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอย่างต่อเนื่องก้อนใหญ่ก้อนโตมาอย่างต่อเนื่องเลยจังหวะนี้ไปอีก240บาทกันไปสปินสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายว่าไงโอ้โหหมดก๊อกไปซะแล้วเพื่อน แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาทั้งหมดสองสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเลยนะ โอ้โหถือว่ามาดีเพื่อนไปขอยักขยับไปเบ็ดยี่กันเลยขอยักขยับไปเบ็ดยี่กันเลยครับผมไม่รอช้าไม่รีรอเอ้ยกดผิดเมื่อกี้กดผิดกดผิดเบ็ดยี่เบ็ดยี่ดิจะกลับไปเบ็ดสิบทำไมเราถ้าได้แล้วเราต้องยัดเบ็ดกันต่อนะเพื่อนนะเดี๋ยวลองดูเชิงหมุนหมุนมือไปเรื่อยก่อน ถ้ามันไม่แตกจริงเดี๋ยวจัดฟีเจอร์เลย เดี๋ยวจัดฟีเจอร์เลยไอ้นี่ไง เฮ้ยมันมาดีไปเป้าสเก็ตเตอร์ฮัลโหลมาอีกแล้วเช็ดโคกมารอบนี้ขอสักแบบขอสักหมื่นได้ปะหมื่นต้องมาหรือเปล่าขอแต่ดีๆแบบเมื่อกี้ขอแบบเต็มกราฟแบบเมื่อกี้ไหนสปินรอบที่แล้วอะฟีสปินอะไหลๆหน่อยเพื่อนไหลๆหน่อยดิเพื่อนโอ้โหผมเห็นมวกหลายรอบแล้วผมเห็นมวกหลายรอบแต่ไม่ไม่เข้านะโอ้โหไม่ขาดช่องเนียหมวก เสียดายเสียดาย เฮ้ยขออีกหน่อย ขออีกหน่อยจัดไปไหลไหลไหลไหลดิเออตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดอะตัวเล็กตัวน้อยเอาใหญ่โอ้ยหมวกผมคาดหมวกช่องเทียนอีกแล้วเมื่อผมเห็นคาดหมวกช่องเทียมหลายรอบแล้วนะเนี่ยไอหมวกมึงเอาหน่อยเออไอหมวกมาดิแล้วไปไหลไหลไหลไหลไปอย่างนั้นแหละแล้วเราหูวายมาวายมาอย่างนี้ก็จัดไปดิครับมามาคูณหกสิบสี่ว่าไงคูณหกสิบสี่ว่าไงจังหวะดียวเราฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีต้องมาแล้วเปล่าโอ้ยขาดไปช่องหนึ่ง โอ้โห ขาดไปช่องนึงเสียดายนะเมื่อนะ แต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไม่กลับไป 2,664 บาทผมได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ มาสปินสุดท้ายว่าไง เออยังได้อยู่อ่ะเคด้วยเต็มกราไปจังหวะ นี้แล้วไหลไหลโอ้โห แม่งไม่ไหลแม่งเอ้เสียดาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ 3,160 บาทได้มา 3,000 อีกแล้วนะครับไป ขยับเบ็ดกันต่อไปเป็น 50 เลย จัดกันต่อไม่รอแล้วนะ ไปขอยัดล้างกราฟกันไปก่อนนะครับผม มาไปยังไงต่อมาดูครับผม ไหลๆไปดิจัดไปดิจังววะนี้ก็ไหล ๆไปดิครับโอ้โหมาว่ะมาดีว่ะมาดีว่ะโอ้โห ตัวตัวแพงแตกไปดิดอกนี้ โอ้โหโอ้โหคูร้อยต้องมาแล้วจังหวะนี้คูร้อยต้องมาแล้วฟรีด้วยหรอเข้าฟรีด้วยหรอโอ้โหเข้าฟรีซะด้วยเจ็ดโคกมาดีจัดบอกเลยว่ามาโคตรดีเพื่อนซูเปอร์เมกาไป 14,100บาทดอกนี้นะ โอ้โหแล้วเข้าฟรีต่อไอเช็ดเท่จัดไปอีก10สปินดิครับ รออะไรอ่ะโอ้โห มาดีเกินมาดีเกินโคตรเอาผมคาวบอยนะคาวบอยเอาจะจัดมึงหูนึกว่าคูณร้อยมันจะมาแล้วเมื่อกี้เสียดายเฮ้ยในฟิล์มมันจะไม่แตกเลยหรอ ในฟิล์มจะไม่แตกเลยหรอ เฮ้ยโอ้โหอุตส่าห์ได้เข้าฟรีอีกสักรอบมันจะไม่แตกจริงอะเหลือสามสปินแล้วเพื่อนเหลือสองสปินฮัลโหลเออเอาหน่อย นิดนิดหน่อยก็เอา นี่ๆหน่อยๆก็เอานะจังหวะนี้นะสปินสุดท้ายแล้วโอ้โหฟรีรอบนี้ได้มาเท่าไหร่เองวะน่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหนอกฟรีเมื่อกี้แม่งสุดจัด ในฟรีได้มา200นอกฟรีได้มาหมื่นสี่ไอเช็ดเคเกินไปเมื่อกี้แม่งเกินไปจริง โคเดือดนะ้วโคเดือด โอ้แล้ววายมางี้วายลงอีกแล้ววายลงอีกแล้ว สวยสวยสวยสวยไปดิสวยสวยสวยโอ้โหหมวกเต็มกราผมดอกนี้ไหลไหลอีกแล้วเบื่อแม่งมาอีกแล้ว โอ้โห เกินไป ก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์เมกาไป 6,965 บาท โอ้โห มันแตกดีจังวะ เผลอๆแสนมานะเมื่อวันนี้เผลอๆแสนแตกไป ขออย่าไปเบ็ดร้อยกันเลย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ต้องจัดเบ็ดร้อยไปเลยผม ฟีเจอร์ไปดิรออะไรอ่ะฟีเจอร์ไปเลยครับผม มา มาดูว่าซื้อฟรีจะเป็นยังไงเมื่อซื้อไปเจ็ดพันห้าแต่ให้กูเท่าไหร่วะนี่ะขอจำแจมนะขอจำแจมนะ เออมาถึงก็เต็มกราไปเลยว่ะเฮ้ยแล้ววายเข้าวายเข้าต่อวายเข้าต่อแบบไม่รอแล้ว เอาว่าเอาว่าโอ้โหดอกแรกมาก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตเลยครับผมจังหวะนี้ซุปเปอร์ไมกาไป 7,700กว่าบาทโอ้โหดอกแรกมาก็คืนทุนที่ซื้อไปเลยนะเพื่อนนะโคตรเดือดบอกเลยว่าโคตรเดือดว่ะเช็ดโคโคตรเอาครับผมมาจัดจัดบอกเลยว่ามาจัดจัด มา มา มาว่ายังไงกันต่อว่ายังไงกันต่อ เอาเฮ้ยฟรีในฟรีเหรอฟรีในฟรีไปเลยไหมจังหวะขาดไปตัวหนึ่งเสียดายเสียดายเกือบนึกว่าจะได้ฟรีในฟรีต่อเลยแล้วหมวกมาอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้พอดี แล้ววายเข้าโอ้โหแต่วายไม่แตกสองสปินสุดท้ายเมื่อสองสปินสุดท้ายว่าไงอืออย่างได้อยู่หรือว่าจะหมดกอกแล้วนึกว่าจะหมดกอกแล้วนิดนหน่อยก็เอานะเมื่อนะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยได้มาทั้งหมดเอ่อ9,200 บาทนะเมื่อซื้อไป7,500ได้กำไรพันกว่าบาทเองเก็ได้อยู่แหละ ไปหลังกราฟกันต่อหลังกราฟกันนิดนึงนะผมก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจจะตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดนะเพื่อนนะ มาว่ายังไงกันต่อดีว่ายังไงต่อดีขยับเบ็ดกันต่อเลยไหมร้อยห้าแต่ผมเครื่องเบ็ดร้อยนึงว่ะขอใหม่ดีกว่า ขอจัดฟีเจอร์เบ็ดร้อยนึงี่สักรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนนะ ขอจัดไปอีกสักรอบเลยกันเมื่อกี้ที่กำไรมันน้อยเกินมันพันเดียวเอง เบ็ดร้อยมันต้องหมื่นแตกแล้วจริงๆอะขั้นต่ำอะผมว่า มันต้องแบบมันต้องแตกหมื่นอยู่อะเมื่อกี้มันได้มาเก้าพันสองเองอะขอดีๆมาขอดีๆมาเออไหลๆ ไปหน่อยไหลๆไหมเคด้วยช่องแรกไม่เข้าอีกจัดมาหน่อย จัดมาหน่อย จัดมาไหลไหลไหลไหลอย่างนั้นไหลไหลอย่างนั้นแหละคูณหกสี่โอ้โหเคด้วยช่องแรกไม่ไม่เข้าโอ้โหเสียดาย ไม่งั้นนะมึงแต่ไม่กลับไป 4,240 บาทดอกนี้ถือว่ายังได้อยู่ครับผมโอ้โหถ้าเคด้วยแม่งเข้านะมึงโอ้โหฟรีในฟรีฟรีในฟรีมันต้องมาสักทีแล้วแหละโอ้โหแม่งมาหลายรอบละชวนมาให้ผมลุ้นหลายรอบมันต้องจัดมาสักทีละจัดมาดิจัดมาดิยังไม่เข้าแต่ยังได้ลุ้นกันต่อ ยังได้ลุ้นกันต่อจัดมา ขอสักที ขอสักทีแบบจำเออมันต้องอย่างนี้ดิวะฟรีในฟรีจนได้เพื่อนเอาเรื่องว่ะ ไม่เอาเรื่องแล้วมันไหลต่อแล้วมันไหลต่อแบบไม่รอแล้วนะไม่ไหลต่อซะด้วยโอ้โหโอ้โหคูร้อยมาคูร้อยยี่แปดว่าไงคูร้อยยี่แปดโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์สี่ตัวแล้วสเก็ตเตอร์สี่ตัวจังหวะนี้โคตรเดือดแล้วผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรตึงนะมันนะรางวัลก้อนใหญ่ก็ตกซูเปอร์กลับไปหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเช็ดโคกโคตรเอาแล้วบวกไปสิบสองสปินน่ะโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะเฮ้ยฟรีในฟรีในฟรีเลยเหรอมันเกินไปมันเกินไปโอ้โหอะไรวะน่าอะไรกันครับนี่อ่ะ อะไรกันครับเนี่ยเพื่อนเช็ดเคโอ้โหหมดไปสิบสปินหมุน 30กว่ารอบมาบอกเลยฟรีรอบนี้นะซื้อฟีเจอร์รอบนี้หมุน30กว่ารอบโคตรเดือดเพื่อนก็มาดิครับก็มาดิครับเหลือ20กว่าหมุนนะมาแสนต้องมาแล้วจริงแสนต้องแตกแล้วเมื่อจังหวะเนี้ยคูณพันจะมาไหมมาดูนะ หมุนฟรี30กว่ารอบเนี่ยคูณพันมันจะแตกไหมมาดูกันนะเพื่อนนะ โหแต่จังหวะนี้คือแบบคุ้มในคุ้มโคตรคุ้มแล้วอะคือผมกำไรแน่ๆหมวกมาเต็มกราวแล้วไปไหลไม่ไหลวะ ขอไหลๆ หน่อยขอไหลๆหน่อยจัดไปดิมาดูว่าแสนจะแตกไหมนะเมื่อมาดูว่าแสนจะแตกหรือเปล่านะผมหมูแม่งฟรีในฟรีในฟรีเลยอ่ะ แม่งสุดจัดวันนี้คาวบอยแม่งสุดจัดจริงเพื่อนๆ แต่มันเริ่มไม่แตกแล้วว่ะ คือฟีในฟีในฟีมาให้กูก็แตกให้กูหน่อยก็ดี เออไหลไหลยักงั้นแหละละเอบ้างเอหูแล้ววายเข้าอย่างนี้สวยงามเต็มกราไปครับผมแล้วไหลต่อหรือเปล่าจ่ายต่อจังหน่อยแต่ไม่เป็นไร รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้วโคตรใหญ่โคตรโตไปอีกก้อนหนึ่งครับผมจังหวะนี้นะว่าโอ้โห มันแบบมันสุดจัดจริงๆครับเมื่อผม มันตกจัดจนผมไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะโอ้โหแม่งคือมันหนึ่งในหนึ่งในล้านเลยนะพอผมจะได้ขนาดนี้ก่อนดวงผมจะดีขนาดนี้เมื่อน จริงด้วยซูเปอร์ไม่จ่าไปหหนนนึ่่งงงมืสสอออพัร้ยแปดสิบาทเมื่อดอกนี้โอ้โหสุดจริงว่ะมามามาห้าหมื่นแล้วครึ่งแสนแล้วนะเพื่อนครึ่งแสนแล้วผม วันนี้กำไรสิบเท่าแล้วนะ อยสักหน่อยขอยสักหน่อยหมดก๊อกแล้วหรอ มันจะหมดก๊อกแล้วหรอเด็กสองตัวเป็นเออแล้วเคด้วยมาดีจัดไปดีสองตัวเป็นสุดท้ายเพื่อนตัวเป็นสุดท้ายว่าไงหมดแล้วหรอ โอ้โหหมดก๊อกไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนนะหมดก๊อกไปเป็นที่เรียบร้อย ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ 27,800 บาททวนครับผมมา